ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจครับ ช่วงต่อไปนะ ผมสุนีขออนุญาตกราบนมัสการนะครับพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าวาดหัวสกดานะครับ กราบสุดีไปยังมิตรรักทังลทุกท่านเลยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของงานประจำปีประจำปีปีทองนะครับในค่ำคืนที่ 3 นะครับ อยู่กับพวกเราเช่นเคยทีมงานของมังคุดเพชรโปรโมชั่นนั่นเองนะครับพร้อมด้วยน้องๆนักรำทั้ง3คณะกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลย ต้องกราบสวัสดีนะครับไปยังผู้สนับสนุนหลักของพวกเรานะครับ กับ